สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้เราก็อยู่ที่ ที่นี่มาครับวันนี้เราจะไปทำบุญกันอีกแล้วเห็นไหมสีดอกไม้สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับน้องไข่ตุ๋นนะครับ น้องไข่ตุ๋นนะครับ ไข่ตุนตามติดเต้นนะครับวันนี้รายการตามติดเต้นก็ ได้มีโอกาสจะไปทำบุญกันอีกแล้วนะครับ ตามที่เราเราแพลนไว้หลายอาทิตย์แล้วล่ะว่าช่วงเนี้ยมันแบบสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็รู้กันอยู่ก็อยากทำบุญให้จิตใจมันสงบ จิตใจมันดีขึ้นจากนี้หน่อย ว่าเราจะไปยังไงกันต่อเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับโควิด ก็ยังอยู่กับเราจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็น เราต้องอยู่กับมันที่ได้อะไรเงี้ยโอเคครับรายการตามติดตั้นครับก็วันนี้ก็เราก็มากับคนขับรถนะครับ คนขับรถก็ชื่อคุณศักชัยครับศักชัยชักชัยหน่อยนี่ครับ เป็นคนขับรถประจำตำแหน่งผมนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะไปกันที่วัดนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับ ว่าอยู่วัดไหนอะไรยังไง โอเคครับ ตามไปนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับ วันนี้รายการตามติดต้นจะไปเที่ยววัดนะครับ ตามไว้นะครับ ครับแล้วแล้วเราก็อยู่ที่จุดพักรถนะครับมอเตอร์เวย์ วันนี้เราก็ขอมาแวะกินกาแฟก่อนนะครับ เอามาแวะซื้อกาแฟกันนะครับ ดึงคุณสังชัยนะว่ามอเตอร์เวย์ที่ที่สองที่เราจะไปเนี่ย อยู่ที่บางแสนเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ผมจะไปที่ไหน โอเคนะครับ ไปพันหรือเปล่าเปด่รู้ต้องพันดิแป๊บนึงนี่มันสามสิบกิโลเองโอเคโอเค โอเค เอาไว้ขอพที่จะไปพันอ้าวช่วยแนะนำหน่อยครับ ที่นี่ที่ไหนศาลเจ้า นาจานาจาที่ไหนครับที่ชนบุรีอันนี้ชุดนี้คอปเปอร์อะไรครับ มิกกี้เมาส์หรือว่าโดเรมอนครับ เสื้อเป็นมิกกี้เมาส์นะครับแต่ตัวเหมือนโดเรมอนเลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้ได้ละเขาเรียกว่า ทู้เทียนนะครับที่เราแล้วก็ก็มาไหว้กันตรงนี้นะครับ จะมีจุดๆนะครับ เป็นจุดๆนะครับ ตามคนจีนนะครับ จะมีจุดทูบตรงนู้นตรงนี้กี่ดอกเขาเขาจะมีปักบอกนะ ไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าไปวางม่วงครับ มันจะมีบอกอยู่ว่ากระถางทูบตัวนี้กี่กี่ดอกอะไรเงี้ย เทพนาคาคนก็น้อยๆเขาไม่ค่อยมีคน ส่วนใหญ่เขาจะไปอยู่บนนภากันหมดโอเคครับเดี๋ยวผมไปบ้านกันนะครับ และนี่เราก็อยู่ถึงวัดแล้วนะครับ วัดที่เรามาวัดที่สองนั่นเอง หลังจากที่เราแวะกินกาแฟกันที่มอเตอร์เวย์นะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดศาลเจ้านาจาอยู่ที่วัดนาจาสาธิตสื่ครับเฮ่ยครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับ วันนี้คนน้อย วันนี้คนน้อยครับ ก็มาขอพรให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากทุกหน้าที่การงานที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับ วัดก็บรรยากาศดีครับ ช่วงนี้ก็ประมาณสักจะห้าโมงครับ วัด วันปกติจะปิดประมาณ5โมงตรงครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะปิดประมาณ5้าโมง5โมงครึ่งอะไรนะครับ ถ้าใครอยากมานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับ ก็จะมีมาตรการมีตรวจกรองคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยตามปกติทั่วไปที่มีนะครับ ก็มีเจลให้มีที่ล้างมือให้ แล้วก็มาไหว้มาขอพรกันได้ตามปกตินะครับ ตามติดเต้นก็ตามมาเลยครับว่าจะไปไหนบ้าง ตรงนี้ก็ตอนแรกอะเราก็ค่อนข้างจะน่าจะเคยมากันแล้วเราเคยมากันแล้ว แต่รู้สึกข้างบนพาเขาจะมาปิดูลบรรยากาศว่า บรรยากาศรอบๆเนาะโอเคนะ ครับ วันนี้ก็พบกับน้องไข่ตุ๋นนะครับ น้องไข่ตุ๋นก็พามาเที่ยวกันที่วัดนะครับมาขอพร น้องไข่ตุ๋นก็ วันนี้ก็เย็นแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านนะครับ เคอร์ฟิว ก็ยังอยู่ที่สามทุ่มนะครับ เราจะต้องรีบมารีบ กลับแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปซื้อเราต้องไปซื้อปลาหมึกสดหรืออะไรเงี้ยไปอาดูจปจะลาหมึีกปลาหมึกสด แล้วเราก็ตามไปดูนะครับว่าตามติดเติ้ลจะไปไหนต่อ วันนี้ก็ถ้าเกิดยังไงก็มาขอพรก็ได้ครับที่ชลบุรีนะครับที่เดิมจังหวัดเดิม ทัวร์ไหว้พระเราก็จบแค่นี้ทัวร์ไหว้พระเราก็จบกันแค่นี้ครับ เอาไปก่อนนะครับตามติดเติ้ลอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วย แล้วตามติดเติ้ลจะพามาทำรายการอีก ว่าจะเป็นที่ไหน โอเคครับ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ